Samrap Prayo Baiklah, saya akan bertanya beberapa pertanyaan lagi ke pemandu kita ซึ่งแปลว่า โอเค ฉันจะถามคำถามมัคคุเทศของเราอีก3-4คำถามคำว่า baiklah แปลว่า ดีคำว่า akan แปลว่าจะคำว่า bertanya แปลว่า ถามคำว่า beberapa จำนวนหนึ่งบางส่วน คำว่า pertanyaan แปลว่าคำถามคำว่า lagi แปลว่า อีกครั้งคำว่า ke แปลว่า ที่คำว่า pemandu แปลว่ามักคุเทศ